สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านอีกครั้งเข้าสู่การเรียนรู้รายวิชาการสร้างเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตอบโจทย์ธุรกิจออนไลน์ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนื้อหาในหัวข้อต่างๆของรายวิชานี้ในแต่ละสัปดาห์นะคะครูขอแนะนำอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชานี้ ซึ่งมีทั้งหมด 4 ท่านได้แก่ ดร ทวัฒพงศ์พิทักษ์อาจารย์ธีรศักดิ์สังสี อาจารย์ดรนโรดมกิติเดชานุภาพ และครูชื่ออาจารย์ ดรสุภชนันวันภูค่ะ ซึ่งผู้สอนแต่ละท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกันดังนี้นะคะ โดยจะขอเริ่มจากอาจารย์ ดรทวัฒพงศ์พิทักษ์ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษทางด้านนิเทศศาสตร์และสื่อใหม่ ท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ และวางแผนการผลิตสื่อดิจิทัล ทั้งในรูปแบบของการผลิตสื่อกราฟิก แอนิเมชันและเกม โดยท่านจะทำหน้าที่เป็นผู้สอนหลักใน2สัปดาห์คือสัปดาห์ที่ 2 ในเรื่องของพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ การออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์และสัปดาห์ที่ 3 หลักการใช้สี ตัวอักษร และการออกแบบภาพสัญลักษณ์ค่ะ จากนั้นในสัปดาห์ที่ 4 และ 5 ผู้เรียนจะได้พบกับอาจารย์ธีรศักดิ์สังศรีอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมา ท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบของ Dynamic Web Page ซึ่งต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างระบบฐานข้อมูล และภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ ดังนั้นท่านจะทำหน้าที่เป็นผู้สอนหลักใน 2 สัปดาห์ เพื่อให้ทุกท่านมีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมบนเว็บ โดยในสัปดาห์ที่ 4 จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ภาษา HTML5 Element หรือแท็กต่างๆ ที่เป็นแท็กพื้นฐานของภาษา HTML5 ค่ะ และในสัปดาห์ที่ 5 เป็นเรื่องของการใช้งาน CSS3 การปรับแต่งส่วนแสดงผล และการจัดวางเลเยอร์ด้วย CSS3 และตารางค่ะ หลังจากนั้น นักศึกษาจะได้พบกับอาจารย์ ดรนโรดมกิติเดชานุภาพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชพัฒยะลา ท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ตลอดจนทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือเว็บเซิร์ฟเวอร์นะคะ รวมถึงในเรื่องของการดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ฮาร์ดแวร์ แล้วก็ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยค่ะ ท่านจะทำหน้าที่เป็นผู้สอนหลักใน 2 สัปดาห์คือสัปดาห์ที่ 6 เรื่องของการรู้จักและติดตั้งจุมล่าและเวอร์ชวลมาเพื่อพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะ และในสัปดาห์ที่ 7 เป็นเรื่องของการปรับแต่งส่วนของการใช้งานต่างๆบนเว็บไซต์จุมล่าค่ะ และสุดท้ายครูชื่ออาจารย์ดร สุภชนันวณภู อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จากประสบการณ์ในการทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบเนื้อหา และเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ ตลอดจนเป็นผู้สอนในรายวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาอย่างต่อเนื่อง จะทำหน้าที่เป็นผู้สอนหลักใน 3 สัปดาห์ค่ะ โดยในสัปดาห์แรกเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะ เรามาพบกันอีกครั้งในสัปดาห์ที่ 8 และสัปดาห์ที่ 9 ในเรื่องของการจัดการร้านค้าออนไลน์บนเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเวอร์ชวลมา์และสัปดาห์สุดท้ายเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างมืออาชีพค่ะ ได้ทำความรู้จักอาจารย์ผู้สอนทุกท่านในรายวิชานี้กันแล้วนะคะลำดับถัดไปเรามาเข้าสู่การเรียนรู้ในสัปดาห์แรกกันเลยค่ะ เราจะเริ่มต้นศึกษากันในเรื่องหลักการออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะ โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องด้วยกันทั้งหมด 3 หัวข้อด้วยกันค่ะ หัวข้อแรกเป็นเรื่องของหลักการและกระบวนการออกแบบ เราจะศึกษากันว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้ม และความสำคัญต่อการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันอย่างไรบ้าง มีหลักการและกระบวนการออกแบบเว็บไซต์ที่ดีอย่างไรบ้างนะคะ หัวข้อที่ 2 เป็นเรื่องของคุณลักษณะและประเภทของอีคอมเมิร์ซนะคะ ซึ่งการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซมีเอกลักษณ์และมีคุณลักษณะสำคัญหลายประการนะคะ แล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปศึกษาว่ามีการแบ่งประเภทของอีคอมเมิร์ซออกเป็นกี่ประเภทอย่างไรบ้าง และในหัวข้อสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะคะ เราจะได้ศึกษากันในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นก่อนที่จะพัฒนาเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซนะคะ ซึ่งจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านของความรู้และความเข้าใจ รวมไปถึงในเรื่องของการเตรียมทรัพยากร และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปศึกษาเนื้อหาในสัปดาห์แรกกันเลยนะคะ